สวัสดีครับ ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อที่เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทำงานกับไฟล์มัลติมีเดียนะครับ โดยอาจารย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันนะครับ ในส่วนนี้จะพูดถึงคำสั่งที่ใช้ในการใส่รูปภาพกับเล่นไฟล์เสียงบนเว็บไซต์นะครับ ซึ่งในการใช้งานไฟล์มัลติมีเดียนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ หรือเป็นเสียงนะครับในเวอร์ชั่นของ HTML5 จะมีความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งกว่าเวอร์ชันเดิมๆที่ผ่านมานะครับ เพราะเนื่องจากว่ามีแท็กหรือคำสั่งถูกเพิ่มเติมเข้ามาทำให้เราสามารถใช้ไฟล์มัลติมีเดียได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งนักศึกษาจะได้ลองปฏิบัติและทำความเข้าใจดูนะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรม NetBeans ได้เลยนะครับ คำสั่งแรกนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการใส่ไฟล์รูปภาพบนวนลงเว็บไซต์นะครับ ซึ่งในการใส่ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ นะครับ นักศึกษาจะต้องมีไฟล์เหล่านั้นก่อนในเว็บไซต์ดังนั้นอาจารย์ก็จะไป Copy ตัวอย่างเข้ามาไว้ในเว็บไซต์นะครับ จากนั้นก็ Copy ไปวางใน s i z e Root เหมือนเดิมนะครับ ในไฟล์ตัวอย่างของอาจารย์ก็จะมีทั้งไฟล์รูปภาพนะครับ ไฟล์วิดีโอ แล้วก็ไฟล์เสียงที่เป็น MP3 นะครับ ดังนั้นเรามาลองใส่ไฟล์มัลติมีเดียอันแรกก็คือตัวรูปภาพก่อนนะครับ ในการใส่รูปภาพลงบนเว็บไซต์ เราจะใช้แท็กที่ชื่อว่า img นะครับในการทำงาน ซึ่งในการใช้งานแท็ก img เราจะต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งของรูปที่เราจะามาใส่นะครับว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะครับ เราก็ต้องใส่ให้มันถูกต้อง เราก็ใส่ attribute ลงไปตัวหนึ่งนะครับ ในการระบุตำแหน่งที่ตั้งก็คือ src เท่ากับ แล้วเราก็ใส่ชื่อรูปภาพที่เราต้องการใส่ลงในเว็บไซต์นะครับ ในที่นี้รูปภาพของเราอยู่ในโฟลเดอร์มัลติมีเดียนะครับชื่อรูปภาพชื่อว่าแบนเนอร์นะครับจุด jpg เมื่อเราใส่รูปภาพเสร็จแล้วนะครับ นักศึกษาก็ลองรันโปรแกรมดู เป็นไงครับ เราก็จะได้รูปภาพแสดงขึ้นมาที่หน้าเว็บไซต์กันแล้วนะครับ ดังนั้นถ้าเราต้องการเอารูปภาพไปไว้ที่ตำแหน่งส่วนไหนของเว็บไซต์ เราก็แค่เอาเคอร์เซอร์ไปเลือกที่ตำแหน่งตัวนั้น แล้วก็ใส่แท็ก img ลงไปนะครับ คราวนี้นะครับ ในการใส่รูปภาพ เราก็สามารถปรับขนาดรูปภาพได้ทั้งความกว้าง แล้วก็ความสูงของรูปภาพนะครับ ในการปรับขนาดความกว้างและความสูงนะครับ เราจะเพิ่ม attribute เข้าไป ความกว้างเราจะใส่ attribute width เข้าไปนะครับสมมติอาจารย์กำหนดเป็น 300 ความสูงนะครับใช้ attribute h i g h อาจารย์กำหนดเป็น 400นะครับจากนั้นลองในโปรแกรมอีกทีหนึ่ง นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับรูปภาพของเราก็จะปรับเปลี่ยนความกว้างกับความสูงตามที่เราได้กำหนดไว้ใน attribute นะครับอันนี้คือการใส่รูปภาพลงในเว็บไซต์นะครับ เมื่อเราใส่รูปภาพลงในเว็บไซต์ได้แล้วนะครับ ในบางครั้งนะครับ เรายังสามารถเอารูปภาพ ไปสร้างเป็นลิงก์เชื่อมโยงประเภทต่างๆ ที่นักศึกษาได้เรียนมาในหัวข้อที่ผ่านมาได้อีกด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับ อาจารย์ต้องการสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับ เปลี่ยนไปเว็บไซต์อื่น อาจารย์ก็ใส่แท็ก A เหมือนเดิมนะครับ ใส่ href เท่ากับต้องการไปเว็บไซต์อื่น ก็ใส่ URL ของเว็บไซต์ที่เราต้องการเปลี่ยนไปนะครับจากนั้น แทนที่เราจะใส่ข้อความในการสร้างลิงก์เชื่อมโยงนะครับ เราต้องการให้รูปภาพเป็นลิงก์เชื่อมโยง เราก็ใส่เป็นแท็ก img นะครับ ระบุที่ตั้งของรูปภาพ นะครับ จากนั้นนักศึกษาลองไลน์โปรแกรม นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับ รูปภาพที่เราใส่ลงในลิงก์เชื่อมโยง เราก็สามารถกดและให้มันสามารถเปลี่ยนไปที่ลิงก์เชื่อมโยงที่เรากำหนดค่าไว้ได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นนักศึกษาลองไปประยุกต์ใช้รูปภาพในการสร้างระบบนำทาง เมนูต่างๆ บนเว็บไซต์ได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับ เป็นอีกคำสั่งหนึ่งที่ใช้ในการทำงานกับไฟล์มัลติมีเดียนะครับ ก็คือการใส่เสียงลงในเว็บไซต์นะครับ ซึ่งในเวอร์ชันใหม่ HTML5 มีแท็กสำหรับใส่เสียงโดยเฉพาะนะครับ ซึ่งเราสามารถเรียกใช้แท็ก audio ในการใส่เสียงได้เลยนะครับ ซึ่งในการใช้แท็ก audio นะครับก็เหมือนกับรูปภาพ เราต้องมีการระบุ attribute src ลงไปก่อนนะครับ ว่าไฟล์เสียงของเราชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะครับ เราก็กำหนดค่าลงไป ในที่นี้ไฟล์เสียงอาจารย์อยู่ในโฟลเดอร์มัลติมีเดียเหมือนเดิมนะครับ ชื่อไฟล์เสียงว่า forever จากนั้นนะครับ นักศึกษาลองรันโปรแกรมก่อน จะเห็นว่าเวลาเรารันโปรแกรมตอนนี้นะครับ เราจะยังไม่ได้ยินเสียงเพลงที่เราใส่ลงไปนะครับ ดังนั้นเราก็จะมาเพิ่ม attribute อีกตัวหนึ่งเข้าไป ถ้ากรณีที่นักศึกษาต้องการให้เล่นเสียงเพลง เมื่อโหลดหน้าเว็บขึ้นมานะครับ เราจะเพิ่ม attribute ที่ชื่อว่า preload เข้าไปนะครับ เปลี่ยนให้เป็น auto จากนั้นก็ใส่ auto play ลงไปนะครับ จากนั้นลองรันโปรแกรม เป็นไงครับ เมื่อโหลดหน้าเว็บขึ้นมา เสียงเพลงก็จะเล่นโดยอัตโนมัติ อันนี้คือ attribute preload และ auto play นะครับ แต่ถ้านักศึกษาไม่ชอบให้เล่นอัตโนมัตินะครับ เราสามารถใส่แถบหรือเครื่องมือควบคุมการเล่นเพลงเข้าไปได้นะครับ โดยอาศัย attribute อีกตัวหนึ่งนะครับ ต้องการมีแถบควบคุมในการเล่นเสียงเพลงนะครับ เราจะใส่ attribute ที่ชื่อว่า control นะครับ เท่ากับ control จากนั้น นักศึกษาลองรันโปรแกรมนะครับ ก็จะมีแถบเครื่องมือขึ้นมานะครับ เราสามารถกดปุ่ม play เพื่อเล่นเสียงเพลงได้เหมือนเดิมนะครับ หรือจะ stop หยุดก็ได้ นะครับสามารถปรับโวลุ่ม หรือเลื่อนตำแหน่งของเพลงได้นะครับอันนี้คือตัว attribute control นะครับ เป็นยังไงบ้างครับ นักศึกษารู้จักกับคำสั่งที่ใช้ในการใช้งานไฟล์มัลติมีเดียลงในเว็บไซต์ได้แล้วใช่ไหมครับ ถ้าต้องการใส่รูปภาพ นักศึกษาก็เรียกใช้แท็ก img นะครับ แล้วก็ระบุตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพที่ต้องการใส่ลงไปนะครับ นอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดความกว้างกับความสูงของตัวรูปภาพได้อีกด้วยนะครับ หรือถ้าต้องการเล่นเสียงเพลงบนเว็บไซต์นะครับ นักศึกษาก็สามารถเรียกใช้แท็ก audio ในการทำงานได้อีกด้วยนะครับ ซึ่งในหัวข้อถัดไปนะครับ จะเป็นการใช้งานไฟล์มัลติมีเดียเหมือนเดิม เพียงแต่จะเป็นการใช้งานไฟล์วิดีโอนะครับ ลงในเว็บไซต์ ว่าเราสามารถทำงานได้ยังไงบ้างนะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วคลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ